สำหรับประโยค当然有用您不会有任何问题แปลว่าแน่นอนครับ คุณจะไม่มีปัญหาใดๆคำว่า当然แปลว่าแน่นอน คำว่า有用แปลว่ามีประโยชน์ คำว่า你คุณหรือท่าน คำว่า不会แปลว่าไม่เป็น คำว่า有แปลว่ามี ว่าเรื่องเหอแปลว่าใดๆคำว่า问题แปลว่าปัญหา